เออ ยังไงช็อตนี้พันห้าแล้วสเกตเตอร์เข้ามาอีกไหม เข้ามาอีกหรือเปล่า มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เออดีใจจัดเออหมุนฟรีนะฮะแปดหมุนนะได้กลับในเบ็ดห้าร้อยบาทนะ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 อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นเกมไมดัสฟอร์จูนะฮะหรือว่าเกมโชคลาภแห่งไมดัสนะอ่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะฮะอ่าวันนี้ผมมาขอมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากรอบที่แล้วนี่เล่นไปนะติดใจนะฮะติดใจนะฮะมันไอเกมนี้ฟีเจอร์แบบมันน่าสนใจมากนะท่านผู้ชมนะอ้าววันนี้ผมเงินทุนทั้งหมด20,000บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้ขอเอาทุนมาหนัก ๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวขอมาดูกันเลยดีกว่า ทางนั้นผมขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะฮะ ขอสักสิบหมุนก่อนนะหน้าร้านตาลก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ เออไปอ้าวช็อตนี้เข้ามายังไงสามสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปต่อครับช็อตนี้มีวายลงมานะฮะสำหรับกรอบที่สีเป็นเป็นสีทองนะท่านผู้ชมนะ ถ้าสมมุติว่าคอมโบเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นวายนะฮะท่านผู้ชมนะ เออไปครับ อ่าโอเค ผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่ 200 เลยนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้รีบแตกแล้วเดี๋ยวรีบไปกันดีกว่านะ อย่าไปอยู่นานนะฮะ สล็อตเล่นจมไว้นานๆนี่ดูดบทนะฮะท่านผู้ชมนะ อันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมนะ เล่นได้ต้องให้ถอนนะรีบถอนเลย เออไปเฮ้ยโอ้โหแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวนะฮะท่านผู้ชมนะ หมดไป3,000แล้วนะะเออไปต่อดีครับ เฮ้ย ช็อตนี้ฟีเจอร์เข้ามา3ตัวอ่ะคอมโบไหลมาไหมไม่มีนะฮะท่านผู้ชมนะคิวดอทนี้ไงเออยังลงมาต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมอ่ามาแค่2ตัวเองนะฮะเออฟีเจอร์เข้ามาช็อตนี้ยังไงคอมโบคูณ3ได้มา300นะฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยไหลเรื่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมขออีกสิบนะฮะเพราะเบ็ดมันแพงนะค่อยๆดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะเออมาช็อตนี้ไม่มีต่อนะฮะ เค ยังไงหนุ่มหนิมมากเลยนะท่านผู้ชมนะ วันนี้หนุ่มหนิมมากเลยนะโอ้โหแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมดูเองผมทุนมาก็สองหมื่นนะ ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นสามห้าร้อยนะฮะท่านผู้ชม แต่ผมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่า ขอเบ็ดละ ขอเบ็ดห้าร้อยสิบทีโอเค ไปครับ เออฟีเจอร์เข้ามาไงช็อตนี้ เต็มไม้เต็มเม็ด 8,750 บาทช็อตนี้มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ สงสัยเจาะนะฮะ เออเจาะไม่ดีเราใส่เจาะนะฮะโอ้โหโอ้หดูดิฮะเบ็ดห้าร้อยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยตัดเดียวนะเหลือหมื่นเจ็ดสี่ร้อยแต่เราอย่าไปกังวลใจมันนะฮะท่านผู้ชมนะไปกันต่อเลยนะ วันนี้ต้องมีหลักแสนแล้ววะ นั่นแหละนะฮะ เออยังไงช็อตนี้ เออ ห้าร้อยยี่สิบห้าคูณสามก็ไปครับผม อ่าฟิเจอร์ลงมาอีกต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชม เออ คูณสามก็ไปอีกสองร้อยยี่สิบห้าบาทหืมคิวนะฮะท่านผู้ชมฝั่งนี้ร้อยห้าสิบมีไวลงมาเชื่อมต่ออีกนะท่านผู้ชมนะ แล้วยังไงสเกตเตอร์เข้าหรือเปล่า เข้ามาไหม มาหลอกนะฮะท่านผู้ชมอ่าฟีเจอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคูณสามเข้าไปช็อตนี้เก้าร้อยบาท โอ้ยไม่ไหลไม่ไหลนะฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยไหลนะฮะ ไปอีกสิบทีนะท่านผู้ชมนะ เราสายจาอนะฮะยังไงตัวผู้หญิงมาห้าร้อยบาทแล้วสเก็ตเตอร์เข้าหรือไม่นะฮะสเก็ตเตอร์เข้ามาไหมโอ้โหยังได้ลุ้นต่อยนะท่านผู้ชมนะ มาไหมครับ มาไหมมาไหม โอ้โหไม่มานะท่านผู้ชมนะ แต่ว่ายังได้ลุ้นอีกแล้วนะท่านผู้ชมเออยังไงช็อตนี้พันห้าแล้วสเกตเตอร์เข้ามาอีกไหมเข้ามาอีกหรือเปล่า มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ดีใจจัดเออหมุนฟรีนะฮะแปดหมุนนะในกับในเบ็ดห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะ เออมาแล้วต้องแตกให้ผมหน่อยนะท่านผู้ชมนะ โอ้ลุ้นลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะท่านผู้ชม เออยังไงเฮ้ยโห จริงปะเนี่ยมาให้ผมดีใจอยู่แค่เนี้ยนะฮะโอ้โห ไม่แปลกนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โห ได้เงินรางวัลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทผมจะบ้านะฮะท่านผู้ชม เออ ยังไงเนี่ยโอ้โห ยังไงครับ มาอีกได้ไหมมาแก้ตัวอีกได้ไหมโอ้โห ไม่มานะฮะ แต่ยังได้ลุ้นต่อนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ยังได้ลุ้นต่อนะฮะมาเถอะมาให้ผมเถอะ มาแล้วนะท่านผู้ชม เออ แก้ตัวขอแก้ตัวหน่อยนะฮะ ผมขอแก้ตัวหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ังไงครับ อ่าแก้วคำตอบว่าไม่มีนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหตามสูตรปะเนี่ยชิวช็อตนี้ยังไงอ่ะมีวายลงมาอย่างนี้ก็คูณ3เข้าไป 975 บาท และยังมีวายเพิ่มมาอีก 3 ตัวนะฮะคูณ4เข้าไป ช็อตนี้คูณอีก7เป็นบวกอีก4นะฮะเป็น7เออลิมพันหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะ ยังไง โอ้โห อย่างเงียบสิครับท่านผู้ชม อย่างเงียบดิโอ้เอดอกนี้หืไม่ไหลไม่ลื่นให้ผมเลยนะท่านผู้ชมนะผลไม้ยังไง วายต่อมาคูณแปดเข้าไปสอตนี้หนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วโอ้รางวัลรวมหมด 4,975 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เอ้า มีอีกไหมเนี่ยท่านผู้ชม มาอีก ทีนึงนะฮะท่านผู้ชมนะเออผมขอหน่อยเถอะผมขอดีๆหน่อยเถอะขอดีๆหน่อยเถอะเออโอ้โหฟีเจอร์เข้าช็อตนี้ยังไงเต็มกระดานนี้คูณสามเข้าไปสามพันนะท่านผู้ชมนะช็อตนี้ไปครับเหลืออีกสี่หมุนฟรีนะฮะ แล้วฟีเจอร์มาอีกแล้ว อย่างนี้ยังไงครับ เออคูณเจ็ดเข้าไปหกพันสี่ร้อยนะฮะโอ้โหเอาเรื่องนะ เอาเรื่องแล้วนะมันมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะวายช็อตนี้ยังไงเต็มกัะดาน อย่างนี้ก็คูณสิบสามหมื่นเจ็ดแปดร้อยเจ็ดสิบห้าท่านผู้ชมเ้้ยมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเงินรางวัลไม่กะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะท่านผู้ชมนะมาแล้วนะฮะเออมาให้ผมหน่อยเถอะโอ้ ช็อตนี้ไงห้าร้อยบาทมีไวเออโหเงินรางวัลรวมทั้งหมดสอองหมื่นเจ็ดดแปร้ยห้าสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะเอาฟีเจอร์มาอย่างนี้แล้วก็เต็มกระดานอย่างนี้คูณอีกหขกเข้าไปอีกหมื่นแปดนะท่านผู้ชมแล้วยังมีฟีเจอร์ต่ออีกเฮ้ยสองช็อตนี้สองหมื่นสี่นะฮะท่านผู้ชมโหมาแล้วเนี่ยมาแล้วจ้ะเออ ุดเอาอะสี่หมื่นสองนั่นก็เยสเคนะฮะท่านผู้ชมนะ เออเอต่อเข้าไปเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผม ผมขอเล่นเบ็ดสูงสูงอีกนะอีกสักสิบรอบนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วเพียงพอดีกว่าสูงสุดมันสองพันนะฮะท่านผู้ชมนะ งั้นผมขอ ขอสักสิบหมุนเลยทั้งนั้นอ่ะเออ ไปดิ ใจมีแต่ปอดใหญ่กว่านะฮะ เฮ้ อะไรนะครับเนี่ย เอาฟีเจอร์เข้ามาติดกันอย่างนี้ วายเต็มหน้ากระดานคูโอ้โหแล้วยังมีต่อนะท่านผู้ชมนะ ยังมีต่อคูณอีกเท่าไหร่สิบเอ็ดเก้าหมื่นเก้านะท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยโคตรมาท่านผู้ชมช็อตนี้เงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทโอ้ยมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ ยังไงมีวายโโอ้หไม่มีเชื่อมนะ ยังมีอ่าช็อตนี้หนึ่งพันห้าพันหกนะท่านผู้ชมฟีเจอร์ลงมาสามตัวอย่างนี้โอ้โห ไม่คอมโบเลยฮะไม่ไม่ไม่เอาติดกันหกตัวอย่างนี้ก็เท่าไหร่ครับห้าพันคูณหกสามหมื่นอีกแล้วยังมีต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหช็อตนี้โคตรเอานะสามหมื่นสามเจ็ดร้อยนะฮะท่านผู้ชม เออเอาฟีเจอร์เข้ามาอย่างนี้ก็ช็อตนี้เท่าไหร่คูณอีกสี่เป็นหมื่นหกนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วยังได้รูสเก็ตเตอร์ให้เข้าอีกหนึ่งตัวนะฮะท่านผู้ชมนะกดไปเลย โอ้ไม่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะออพอดีกว่านะท่านผู้ชม พอดีกว่านะครับ ก็วันนี้ผมเอาเงินทุนมาหมดสองหมื่นนะฮะตอนนี้เราบวกไปสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเลยนะท่านผู้ชมนะพอเลยดีกว่านะฮะเออ สล็อตเนี่ยเล่นได้เราควรพอแล้ว ผมก็จะเป็นแบบพวกสายเจาะนะฮะท่านผู้ชมนะเจาะเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยก็ เนี่ยดูอย่างที่เห็นนะฮะบวกมาสามแสนกว่าเออใครชอบเกมไหนอยากให้ผมทำเกมอะไรอ่ะ ลองเม้นมาใต้โพสข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้นะฮะท่านผู้ชมนะ ว่าอยากจะเล่นเกมอะไรเออพิมพ์มาได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้ขอตัวไปใช้เงิน ดีกว่า ไปแล้วนะท่านผู้ชม สวัสดีครับ